สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ผมดีเจบอมจกมกนะครับและสำหรับวันนี้ฮะเราทำการฉีดโฟมบนหลังคาครับนะเป็นการพ่นโฟมนะครับบนหลังคาที่สวนจัตุจักนะครับผมและร้านที่เรามานะครับ เป็นร้านของพี่น้อยนะครับพาราไดเบิร์ดนะครับผม ผมเคยทำรายการบอมบินอิสระมาก่อนเพราะว่าพี่น้อยก็บินอิสระเหมือนกัน และร้านนี้เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับในสวนจัตุจักอุปกรณ์ การนกนะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับ ก็มาอยู่ที่นี่เลยนะครับนะใครที่ต้องการนะอาหารกง หรือจะเอาระบบการเลี้ยงนะแล้วมีการปรึกษากับพี่น้อยในการเลี้ยงนกก็ปรึกษาได้เช่นกันครับ เราไปพบกับพี่น้อยกันเลยครับอ่าพี่น้อยนะฮะพี่น้อยสวัสดีพี่เอาแล้วครับผมนะวันนี้มาเจอกับพี่น้อยนี่บังเอิญเลยนะ แบบเอาจัดๆเลยนะพี่น้อย ขออนุญาตอ่ะาใส่ไม้เลย นะลบกวนนิดนึงพี่โอ้ยกำลังคิดเงินอยู่ประมาณ 3 ล้านกว่าบาทนะตอนนี้เงินออกนะครับพี่ วันนี้เราทำการพ่นหลังคาพี่ เซอร์ไพรส์หน่อยวันนี้ผมเข้ามาแบบว่าไม่ต้องนัดเลยไม่บอกล่วงหน้า เลยเพราะเราเคยทำรายการบอมบิสามาแล้วพี่นะฮะวันนี้รู้สึกยังไงพี่หลังจากที่ได้ทำการฉีดแล้วพี่เข้าไปสัมผัสหรือยังอ๋อก็ไม่รู้แต่รู้สึกดีใจที่ได้ฉีดดีใจได้ฉีด เพราะอะไรพี่พี่เคยคิดมาก่อนแล้วหรือไงคิดมาตลอดเลยอ่ะฮะมีความรู้สึกว่าอยากอยากอยากจะใช้โฟมที่มันพ่นใต้หลังคาเนี่ยที่ก็มันช่วยลดอุณหภูมิได้ใช้เวลานานไหมพี่เวลาที่พี่เคยคิดเพราะว่าน้อยคนนะที่จะรู้จักกับการพ่นโฟมหลังคา เออผม ผมเคยเคยเห็นสมัยก่อนตอนเราขายในสวนโยจักนะหลายปีแล้วครับ แล้วห้องน้ำเขาทำใหม่อ่าฮะแล้วทีนี้มันจะมี พอทำใหม่เสร็จเขาจะพ่นพ่นโฟมอ่าฮะพอผมเดินเข้าไปรู้สึกว่ามันเย็นเลยไงอืมก็เลยถามถามเจ้าหน้าที่เขาเขาก็บอกว่าเขาพ่นโฟมเราก็อดใจชอบมาตลอดบอกถ้ามีโอกาส หรือถ้ามีพื้นที่เราก็อยากจะทำถึงปีไหมพี่ถึงปีไหมโอ้ยสิบปีแล้วอ๋อพี่พี่ได้ยินมาว่ามีพ่นโฟมมาสิบปีแล้วเป็นสิบปีแล้ว แล้วอะไรที่ทำให้พี่มาประพ่นพี่ไปเจออะไรมาเพราะพอดีผม ทำร้านเพิ่มไง อ่าฮะทำร้านเพิ่มแล้วก็เราก็ มีทำชั้นลอยมีอะไรเราก็มีความรู้สึกอยู่แล้วว่ามันอบอ้าวมันร้อน วันนี้ทำการฉีดทั้งหมดกี่ห้องครับ ทั้งหมด 7 ห้อง7ห้องนะครับทำการฉีดทั้งหมด7ห้อง และทั้งหมด100ตารางเมตรเป๊ะ ใช่ใจอยากฉีดเยอะกว่านี้ที่บางห้องมันมีฝ้าอยู่ ครับผมไม่ได้ มันต้องรื้อไงมันงานใหญ่เลยอ่ะมันมีอยู่สิบกว่าห้อง ครับผมนะแล้วพี่ได้เห็นได้สัมผัสได้เข้าไปข้างในยัง ตอนที่ฉีดเสร็จแล้ว ยังใช่ไหมยังไม่ได้ดูยังไม่ได้เข้าใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเข้าๆสวยอ่าดูดี เพราะมันเป็นพื้นสีครีมขาวเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราไปเข้าไปสัมผัสกันเดี๋ยวหลังจากการเสร็จหลอนแล้วเราเข้าไปยืนดูว่ามันเกิดความเย็นทันทีเลยพี่เพราะมันเป็นความร้อนนะมันเก็บความร้อนไม่ใช่นะมันเก็บความเย็นกันความร้อนนะครับโอเคนี่แหละสิ่งที่ต้องการนะฮะแล้วก็ของพี่เยอะด้วยไงครับของพี่เยอะนกเยอะมากเนี่ยพาราไดเบิร์ดที่เราได้กล่าวเมื่อต้นต้นนะครับนะจะเอาอุปกรณ์ นะครับรอบนี้มีอะไรเสริม เดี๋ยวเราบอกกันช่วงท้ายกัน ได้ครับผม ครับผม ขอบคุณมากครับพี่ ขอบคุณครับ เดี๋ยวเราไปดูนะฮะตอนจบครับ สักครู่ครับ นะตอนนี้นะครับเราได้มาที่ร้านพี่น้อยเนี่ยก็จะมีช่างนะฮะได้ทำการเลเซอร์ห่วงให้เราแล้ว เรียบร้อย ตอนนี้ใครที่อยากจะทำห่วงนะครับ มาที่ร้านพี่น้อยได้เลยนะครับนี่ฮะนี่อ่านี่โซเชียลนะเชียลนัสมาคอเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นของแอฟริกันเกรย์นะครับผมนะสวัสดีครับช่างครับสวัสดีครับตั้งชื่ออะไรครับผม ช่านหนึ่งนะครับนี่ก็เขาบอกไว้เลยนะครับว่าใครที่มาร้านพี่พี่น้อยนะ ก็จะได้เจอพี่หนึ่ง างทีมงานของเรานะฮะได้ทำการขึ้นถ่ายนะฮะแล้วต้องมีนั่งร้านนะครับนะแล้วก็ข้างในเนี่ยสูงประมาณเกือบ 8 เมตรนะฮะแล้วก็ใช้นั่งร้านนี้นะเรามีการบริการนั่งร้านด้วยนะฮะท่านใดที่บอกไม่มีนั่งร้าน แล้วนี่ก็ทีมงานของเราได้ทำการฉีดนะก็จะทำการนั่งฉีดนะครับผมนะฮะนี่คือการที่เราต้องฉีดแต่เนี้ยผมจะต้องบอกไว้เลยว่า ถ้าจะฉีดจริง ๆเนี่ยเราต้องเอาใช้ผ้าปิดนะครับเราต้องใช้ผ้าปิด ถ้าเราไม่ใช้ถุงปิดเนี้ยปั๊บเนี่ย โฟมเนี่ย ก็จะกระเด็นมาที่กล้องก็จะกระเด็นมาที่คนนู่นนี่นั่นนะครับ ก็ขอบอกบอกไว้เลยว่าเราป้องกันแบบนี้แบบสุดๆเลยนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับผมนะฮะ ตอนนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาพี่น้อยไปวัดอุณหภูมิกันนะครับ หลังจากทำการฉีดแล้วนะพี่น้อยนะ อ่า ทีนี้เรามาดูห้องนี้พี่น้อยนี่ได้ทำการฉีดแล้ว รู้สึกไงพี่พอเข้ามาแล้ว ไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่านะมันไม่อบอ้าวเหมือนกับตอนก่อนที่จะทำครับเพราะก่อนที่จะทำเข้ามาเนี่ย มันจะมีความรู้สึกว่าอบอ้าวความร้อนทิ้งลงมา ใช่มันรู้สึกเย็นบูบบูบมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่า มันไม่มีไอร้อน มากระทบเราแบบแบบแบบแสบๆแหละครับนี่มันเหมือนมีอ่ะความร้อนมีบ้างแต่ไม่เยอะ ไม่เยอะทีนี้เดี๋ยวเรามามาวัดความร้อนกันนะตอนนี้กี่องศา38แปดนะ38องศานะครับเราไปดูตรงที่เราไม่ได้ทำการฉีดนะครับ เนี่ยอย่างตรงนี้ที่เราไม่ได้ทำการฉีดนะครับ นี่ แล้วเอาเอาไว้ใกล้บ้านนี้ขออนุญาตตรงนี้เลย ้นี่นี่จนนะฮะหญิงเจ้าของเลยเมื่อกี้สามสิบแปดนี่สามสิบแปดนะครับเราทำการกดไปครับสี่สิบสามสิบสามเห็นได้ชัดนะพี่นะ น้อยกว่าห้าห้าองศาเห็นชัดๆนะพี่นะ เพราะว่าอันนี้ผมอยากบอกว่าคิดไม่ผิดเลยที่ต้องการฉีดนี่แหละสิ่งที่ต้องการ จริงๆเราเราอยู่ร้านค้าที่เราค้าขายแล้วก็อยู่เหมือนกับบ้านเราครับ เราก็ทำอะไรดีเราก็ทำอืมแล้วก็นี่เพียงแค่หนาหนึ่งนิ้วเท่านั้น นะหนาหนึ่งนิ้วเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับถ้า 2 นิ้วจะขนาดไหนนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยการที่พี่น้อยตอนแรกผมก็เชียร์เป็น 2 แต่พี่น้อยบอกว่า มันจะเกินประโยชน์ไหมใช่ผมเราไม่ได้ใช่ไหมต้องการเย็นขนาดอันนี้แค่เก็บของไง แค่เก็บของเป็นอ่าแล้วต่อไปไม่ได้เก็บของอย่างเดียวแล้ว อนาคตเราก็ต้องทำอาจจะทำติดแอร์ติดอะไรด้วย ครับผมจะช่วยประหยัดได้เยอะครับอืมประหยัดได้เยอะนะฮะยังไงขอฝากท่านผู้ชมนิดนึงครับสำหรับการฉีดพฟมทั้งนี้ได้สัมผัสเอง ก็ ประทับใจคือใจอะอยากจะทำมานานแล้ว แต่เราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงพอดีเจอกับบอมมาครับ มาคุยพอดี ผมรับสิทธิ์โทรบอก ทันทีเลยครับ โอเคเลยใช่จริงๆวัดนที่ทำเลยตัดกันเลย แล้วก็ติดขัดตรงนิดเดียวคือหลังคาใช่ใช้เวลาประมาณกี่วันพี่สำหรับการฉีดครั้งนี้ที่พี่เจอ ตอบรับกันทันทีที่คุยกันภายในหนึ่งสัปดาห์งานเราจบเรียบร้อยครับผมทั้งเคลียร์ของทั้งเคลียร์คิว คิวเขาเยอะมากครับเหนือใต้ขอบคุณมากไปสัตว์ตูนไปสัตูนแล้วกลับมานี่ ใช่ นะครับ มาก ๆเพราะว่าการฉีดโฟมเนี้ยตอนเนี้ยพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนเขายังไม่รับทราบเขายังไม่รู้ไงพี่โอ้บอกเลยครับ ดีมากดีมาก อืมพอพอยืนตรงนี้อายุตรงนี้ พอยืนตรงนี้มันรู้สึกไงถึงไม่มีโฟมมันวูบวูบตรงนี้นะ ความรู้สึกเหมือนกับว่า พอเราเข้ามาแล้วมันจะต่างกัน ตอนที่เข้าไปในห้องที่เราพ่นแล้วนะห้องของเรานะครับ ู้สึกว่า มันมีไอเดียจับเรา แต่นี่เข้ามาแล้วมันจะเป็นนิ่งๆอบอบอืมอ่ะพอไปตรงนั้นชอบชอบโอเคนะพี่ประทับใจเลยเนาะนี่เข้ามาตรงนี้ปั๊บแล้วเราเปิดไฟด้วย คือเปิดไฟด้วยเปิดไฟนี่ก็คือเก็บความร้อนไปแล้วแต่พอได้สัมผัสนะตรงนี้ นี่นะนอกจากว่าจะได้ความเย็นด้วยนะ อย่างกระเบื้องร้าวหรือว่ามีรูการลอยรั่วลอยจับข้างเขายิงน็อตแล้วเบี้ยวมีรูอะไรเล็กน้อยเนี่ยคือผมสบายใจเลยอืมสบายใจเลย ไม่มีรั่วแน่นอนพี่ เพราะมันไปสามารถอุดรอยรั่ว เล็กๆน่ะนะมิลสองมิลสามมิลเนี่ยหลุดได้หมดเลยนะเพราะมันไปตันไว้แล้วก็อยู่เป็น 10 ปีนะพี่นะได้อย่างที่กันสารของพี่เขาญาติมันเป็น UE เขาเรียกฟร์ม UE ไม่เกิน 5 ปีนะฮะแต่ว่าการรักษาอย่าไปเอาไม้กวาดมาฝาดนะ ถ้าไม่กวาดมาปามันจะเกิดการขุยให้ได้เร็ว มันจะขุยเร็วมาก แต่นี้จะกวาดหรือจะอะไรก็ได้ได้ทั้งหมดเลย จะถึงไหมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้อยมากนะที่นะทำการไว้ใจกับบริษัทธนบอมคอนทัชชั่นกรุ๊ปนะกับผมดีเจบอมจกมกนะฮะยังไงแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมนะ กดไลค์กดแชร์กดสับสไครตและอย่าลืมร้านพาราไดเบิร์ดนะของพี่น้อยด้วยนะครับเบอร์โทร 086ครับ327 9 7 4 สามารถมาปรึกษา เลือกอุปกรณ์การเลี้ยงนกได้ไหมได้ได้หมดทุกอย่างได้อยากจะเข้ามาคุยอยากจะแนะนำอะไรบ้างพี่ที่มาร้านนี้เอ่อถ้าอย่างงอนตอนนี้นะ อาหารอุปกรณ์ต่างๆราคาขายส่งนะครับ มีส่งทั่วประเทศนะครับทุกวันนี้เรามีสต็อกเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับนะฮะโอเคนะฮะแล้วอย่าลืมครับพบกันนะฮะที่พาราไดเบิร์ดครับ ขอบคุณมากครับครับขอบคุณพี่น้อยครับ ขอบคุณครับลืมกดติดกดติดกดติดกดติดกดติดแล้วก็กดถูกใจ กดถูกใจกดถูกใจ